สมเด็จพระนเรศวรทรงรับศึกครั้งสำคัญหลาย ๆ ครั้งของพญาละแวก พญาละแวกอาศัยช่วงจังหวะในเวลาที่กองทัพพม่าบุกเข้ามากองทัพเชียงใหม่บุกเข้ามาหรืออาณาจักรเริ่มมีความอ่อนแอหรือมีจุดการเปลี่ยนแปลง กองกำลังพญาละแวกก็ค่อยยกทัพเข้ามาตี กองกำลังกรุงศรีอยุธยาในหลาย ๆ ครั้ง เช่น ครั้งหนึ่งมีความสำคัญมากก็คือการตีเมืองโคราชสมเด็จพระนเรศวนได้วางแผนในการที่จะปะทะแล้วก็ป้องกันศึกโดยเอากำลังจากกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปถึงเมืองโคราช ผ่านสังสระบุรีกระบวนการตรงนี้เองจึงน่าสนใจมากว่าพระนเรสวนใช้เรียกว่าเส้นทางในกระบวนการเส้นทางในคือสกัดกั้นอิทธิพลของการลบที่มาหลาย ๆ ทางออก ให้เหลือทางใดทางหนึ่ง แล้วก็บุกโจมตีทำลายทีละเส้น ทีละเส้นทีละเส้นอย่างรวดเร็วให้จบเป็นเส้นๆนี่คือยุทธีสำคัญที่จะปกป้องกองกำลังที่เข้ามาหลายทางให้สำเร็จหนึ่งกระบวนการที่พระองค์ใช้น่าสนใจมากว่ากระบวนการนี้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการของการจัดการกับการเมืองตลอดมาเลย ทั้งด้านการบุกของพม่าและการบุกของพญาละแวก โดยใช้กำจัดทีละเส้นทางทีละเส้นทางเส้นทางเพื่อให้ กองกำลังไม่สามารถรวมตัวกันได้และสามารถเข้ามาประชิดเมืองได้ หลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มวิธีการใหม่คือกระบวนการสำคัญคือพยายามยกกำลังออกไปจัดการ เมื่อหลังจากปราบได้แล้ว พระองค์ก็ยกกองกำลังจากกรุงศรียาออกไปทางเส้นทางบกออกทางปราจินบุรี เข้าไปตีเมืองโสพล ตีเมืองโพธิสัตว์ต่าง เหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ก็พยายามที่จะไว้ซึ่งพระราชมัยตรี โดยไม่เข้าไปตีกรุงละแวก แต่พยายามจัดการกับการเมือง หรือปัญหาชายแดนต่างๆ ให้เป็นความสำเร็จ จนกระทั่งเข้าสู่ปี 2136กองกำลังพม่าเริ่มเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น เริ่มเข้ามามีปัญหาทางการเมืองและสมเด็จพระนเรศวรก็จัดการกับศึกนันทบุเรงสำเร็จลงแล้ว พระองค์ก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการกับ กลศึกหรือการบุกลุกหรือการยุแยงตลอดจนปัญหาทางการเมืองด้านตนออกโดยพยาละแวก พระองค์ก็เลยเตรียมจัดทัพขนาดใหญ่เข้าไปโดยเตรียมไว้ทั้งหมด3ทัพโดยเดินทางออกจากกรุงศรีอยุธยาทางเรือ เป็นการเดินทัพครั้งแรกที่ใช้กระบวนการลบโดยการใช้ทางเรือออกหนึ่งเส้นทาง2 ออกทางปราจินบุรี และแยกออกขนาบข้างไปตีเมืองพุทธไทยสวรรค์แล้วก็ลงมาเตรียมเมืองละแวก กระบวนการทั้งหมดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการลบแบบเส้นทางนอก ซึ่งเป็นการแก้เกมกับการลบเส้นทางใน การลบเส้นทางนอกเนี่ยคือกระบวนการใช้กระบวนทับหลายทาง หลายเส้นทาง ใช้กระบวนการประสานสื่อสารกำหนดทิศทางกำหนดเวลา และกำหนดยุทธวิธีพังพร้อมหมดเลย ที่จะให้ทุกคนขนาบข้าง แล้วเข้าร่วมกันตีกรุงละแวกให้เกิดความสำเร็จ เหตุการณ์ครั้งนี้เอง การประสาน การสื่อสารการวางเตรียมทัพทั้งทางบกทางน้ำทางเรือ ทั้งหมดจึงทำให้กองกำลังทั้งหมดเข้าล้อมกรุงละแวกของเขมรได้สำเร็จ การล้อมกรุงละแวกครั้งนี้เองมีความน่าสนใจมากเลยว่า เรื่องราวของการล้อมและจับตัวเจ้าพญาละแวก ถูกปรากฏในหลักฐานต่างๆ มากมาย ว่าพระองค์ใช้กองกำลังที่มากมาย ใช้ทางเรือทางบก แล้วก็บุกทุกเมืองเข้าจับตัวพญาละแวกให้ได้ การจับตัวครั้งนี้มีเหตุการณ์ว่าพระองค์รู้สึกไม่พอพระทัยอย่างมาก ที่เจ้าพญาลาแวกยกกำลังมาตีไทยอยู่ตลอดเวลา จึงทำพิธีมาถมกรรม ในหลักฐานไทยเล่าว่าพระองค์สั่งให้ตัดศีรษะของเจ้าพญาลาแวกเล่าเลือดนะครับมาล้างพระบาท เพื่อแสดงว่าให้เห็นว่าไทยสามารถมีอำนาจเหนือกองกำลังของกัมพูชาได้ นี่คือหลักฐานและเรื่องเล่าถึงสงครามเมืองพญาละแวก นี่คือหลักฐานที่ไทยพยายามเล่า แต่ขณะเดียวกันหลักฐานของเขมรก็บอกว่าการล้อมเนี่ยล้อมอยู่นานมาก พยานละแวกก็ป้องกันเมืองไปสามารถ ขนาดใช้มนต์ดำคือทำป่ากำบังกายทั้งหมดแล้วพระเยสวนยังใช้อุบายคือใช้ปืน ในหลักฐานเขมรบอก ใช้ปืนยิงกระสุนเงิน เข้าไปให้ตกเยอะแยะไปหมด พร้อมทั้งบางคนก็บอกว่าโปรยเหรียญเงินและเหรียญทองให้คนชาวเขมรทั้งหมดที่อดอยากอยู่ในเมืองเนี่ยตัดหญ้าตัด ปาภัยทั้งหมดเพื่อให้เปิดทางให้กับกองกำลังของสุนทระสวนเข้าไปบุกในพญาละแวกได้ เล่ากันจนถึงว่าพระองค์เครียดแค้นมากในการจัดการกับทางเขมรอย่างมหาศาลใช้กองกำลังที่เยอะมากในการปราบปรามจนต้องตัดหัวพญาละแวกทิ้งเสีย แล้วเอาโลหิตมาล้างพระบาท แต่หลักฐานร่วมสมัยขณะนั้นอีกเอกสารหนึ่งที่เป็นเอกสารน่าสนใจคือเอกสารสเปน ซึ่งเข้ามาทำการค้าใน ในกัมพูชาในขณะนี้อยู่แล้วกับบอกว่าพยานละแวกนี้เข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศลาว พร้อมทั้งครอบครัว หลังจากนั้นสมเด็จพระเรศวรก็เลยแต่งตั้งน้องชายของพญาละแวกขึ้นเป็นกษัตริย์ แล้วก็ให้พญาละแวกหรือกรุงละแวก หรืออาจักเขมร หรือกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสลาดของไทยนับตั้งแต่นั้นสืบต่อมา